ก็ขอกราบสวัสดีพ่อนมพี่น้องชาวไทยกันเลยนะครับ ก็อาจจะมีเสียงเข้าเล็กน้อยเพราะว่าผมก็จะตกแล้วก็ตากำลังพูดเสียงดังอยู่นานที่ตอนนี้โอเคผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ทำให้ ให้ ให้เครื่องมันแรงนะแบบเวลาเล่นเกมมันกระตุกกระตุกแล้วก็จะแยกแบบแยกแรมนี่มันไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้นแหละนะ ก็ก่อนอื่นเลยให้โหลดโปรแกรมนี้มา ก็โปรแกรมนี้ผม ผมก็ ผมจะไปหาอีกทีนะเดี๋ยวผมตัดแป๊บหนึ่งนะ โอเคไหมอ่ะตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะ ตอนนี้ผมก็เจอแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ลิงก์คลิปชั่นท่านก็กด new download แล้วพอมันขึ้นตรงนี้ แล้วพอมัน พอมันไม่ขึ้นก็กดกลับแล้วก็กด new download อีกครั้งมันก็จะขึ้นตรงนี้ แล้วก็จะได้เป็นแอปแอปนี้มาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอืมนี่นี่นี่ไอได้เป็นอย่างนี้มาได้เป็นไฟนี่มานี่เห็นไหมก็จะได้เป็นอย่างนี้เลย ก็ให้กดเข้าไปดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ก็กดเล็กๆไปก็นะ กดดาวน์โหลดก็ก็เข้าไปที่เนี่ยพอท่านดาวน์โหลดนี้เสร็จท่านก็ต้องกดเข้ามา ที่ไฟล์เล็กๆเออแบบแบบแบบแบบหนี่นะหาอยู่อ่ะ ไม่รู้จะจำชื่อได้หรือเปล่า แต่ก็นะต้องลองดูนะอืมอันไหนวะ โอเค อันนี้ผมก็ไม่รู้ มันจะไปสนเลย ก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามันจะ ได้แบบนี้มานะ เพราะนั่นกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ แล้วก็ให้กดเลือกไฟล์เน็กเน็กเน็กเน็กไป ถ้า ถ้าใครทำไม่เป็นก็ไปตายซะไปนะคำนี้จะแรงไป อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะ มันก็จะแบ่งแยกอะไรอย่างนี้แอปพลิเคชัน อย่างนี้ต้องใช้อะไรอย่างนี้ก่อนนะ ถ้าท่านไม่เชื่อก็ก็ก็ลองดู เดี๋ยวผมจะเปิด อันนี้ให้ดูนะเอออืมแบบนั้นนะผมหาก่อน นี่ นี่เดี๋ยวผมก็จะคัดลอกลิงก์ไปให้ด้วยแล้วกันนะท่านเม่ใช่นนี้นี่หว่าเอ้ยไหนวะมันไม่ใช่อันนี้ อันนี้ต่างหากเราแบบเอออันนี้นะ ก็ ก็ผมก็จะเอาทิ้งลิงก์อันนี้ให้ดูด้วยนะ ผมก็เอามาจากเขาด้วยแหละนะก็ กดไลค์เขาด้วยแล้วกันนะ อืม ก็ดูได้เลยว่าคิดได้ไงวะ โอเค พอเล่นเกมแล้วมันก็จะไม่กระตุกเลยนะ สบายมาก อ่ะผมก็จะมาแนะนำให้เพียงเท่านี้แหละนะ ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ดูคลิปนี้ก่อนจะลงมือดาวโหลดก็ได้ ลิงก์ดาวโหลดของเขาก็มีอยู่ เหมือนกันนั่นแหละ อืม ก็สบายสบายมากนะ ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ถ้า ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับ ก็จะไม่มีอะไรมากเลยนะนะผมก็มาทำคลิปดีดูเพราะว่าคอมผมมันกระตุกมากก็อยากจะแชร์คลิปคลิปแชร์ความกระตุกไม่ใช่ไม่ใช่แชร์การทำให้แบบ เครื่องที่แบบเครื่องกลางๆนี่ หายกระตุกไปแบบแบบง่ายดายเลยนะอืมง่ายดายมาก มันปอกกล้วยปอกกล้วยอะไรเนาะปอกกล้วยเข้าปังปอกกล้วยเข้าปาก ผมก็อยากจะบอกว่านึงผมก็อยากจะบอกว่า โอ้สุดยอดมากอ่าก็สมกวรที่เห็นไปก็ ก็งั้นงั้นนะนะ เรื่องมู่นี่มันก็ง่ายมากเลยนะครับนะ ก็ ก็ ก็จบแล้วแหละนะ ถ้าชอบกนอยู่กันไลค์กดแชร์ แล้วอยู่กันซับสไคร้์แล้วกูจะพูดตามทำไม แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืม คอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวผมอาจจะมาทำให้ดูก็ได้ เดี๋ยวผมจะตอบกลับแล้วกันนะ ถ้าผมไม่ทำให้ อืม โอเค งั้นก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ